มันมีการรักษาก็มีผ่าตัดแบบแผลเล็กสองกล้องถามหมอว่าเจ็บไหม เจ็บนานไหมอะไรอ่ะหมอบอกไม่นานหรอกผ่าตัดวันนี้พวกนี้กลับบ้านไม่นานจริงๆฟื้นเร็วฟื้นเร็วจริง เสียงผมอะมันแอบเป็นปกติอยู่ แต่แต่ก็มีบ้างเสียงมันก็เริ่มดี เริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ ตอนนั้นนะเป็นหมอรองกระดูกเสื่อม ช่วงคอเคยผ่าครั้งหนึ่งนะ แต่แต่ว่าเป็นผ่าลักษณะแผลเปิดแบบเชื่อมคอการของมันอ่ะมันจะมีการปวดคอชาล้าวลงแขน แต่ว่ามันเป็นด้านขวามือ ตอนนี้ไปได้รับการรักษาพาโรงพยาบาลรัฐก็ได้รับการผ่าตัด แต่มันเป็นผ่าตัดแบบรุ่นเดิมๆเหมือนรุ่นเก่าอ่ะมันมีการเปิดแผลเยอะ แล้วก็เจ็บมาก มันฟื้นตัวช้าแต่ว่าก็หายนะผ่ามาแล้วก็หายมันมาเป็นอีกข้อหนึ่ง หลังจากได้รับการรักษามาเจ็ดปีแล้ว มันมันก็มีอาการแบบเดิมครับปวดข้อเล้าลงแขน แต่ว่ามันเป็นด้านอีกด้านหนึ่งเป็นด้านซ้าย มันเป็นอยู่ประมาณสสองอาทิตย์ได้ผมก็เริ่มศึกษาว่า จะไปรักษาที่ไหนดี ที่มันมีวิวัฒนาการแบบใหม่ๆอ่ะแบบลักษณะสองกล้องมีไหมที่ไหนมี ก็พอดีผมก็ได้ดูจากยุคยูทูบเพียงเน็ตแล้วเนี่ยก็ก็ดูหลายๆโรงพยาบาลก็มาเจอโรงพยาบาลเนี่ยผมอ่านดูแล้วรู้สึกว่าเขาชำนาญเรื่องการผ่าแบบส่องกล้อง ผมก็เลยได้มาปรึกษาแพทย์ทางด้านเนี่ยทางทางหมอก็แนะนำเลยตรวจร่างกายทุกอย่างเลยฉายรังสีเอ็กซเรย์ปกติ แล้วก็เอ็มไอพอตรวจเอ็มไอหมอก็เจอว่าหมอนรองกระดูกมันไป ไปเบียดทับเส้นประสาทผมก็เลยถามหมอว่าจะมีการรักษายังไง หมอบอกว่า ตอนนี้มันเป็นเยอะแล้ว มันมีการรักษาก็มี มีรักษาแบบผ่าตัดแบบแผลเล็กสองกล้องปรึกษาหมอว่าเจ็บไหมอะไรเงี้ย ถามหมอว่าเจ็บไหม หมอก็บอกว่ามันผ่าตัดแต่มันก็เจ็บ แต่ว่ามันไม่เยอะ เจ็บนานไหมอะไรเงี้ยหมอบอกไม่นานหรอก แต่พอผ่ามาแล้วก็ ไม่นานจริงๆ หลังจากผ่าตัดมาผมฟักฟื้นที่โรงพยาบาลวันเดียว นอนหนึ่งคืนผ่าตัดวันนี้ผมนี้กลับบ้าน ก็ฟื้นเร็วฟื้นเร็วจริงทั้งสัปดาห์ดีแล้วครับ ตอนนี้ แต่ว่าเสียงผมอะเสียงมัน มันมันมันแอบเป็นปกติอยู่ แต่แต่ก็มีบ้างเสียงมันก็เริ่มดี เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆการชาครับ ไม่มีแล้ว เหมือนแบบปลดปล่อยเลย ดีขึ้นมาก ก็ดีหมดนะครับ ตั้งแต่ ตั้งแต่บุคลากร พยาบาลแพทย์ ดีหมด ให้ความแนะนำดีหมด ดูแลใจใส่ดีดีกับไม่น่ากลัว ดีดีครับ